สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกฤติสันนะครับ วันนี้นะครับ มาเล่นกันหน่อยนะครับ กับเกมใหม่นะครับ ซึ่งมันก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะ มันเป็นเกมเก่านะครับที่ผมไปเจอมา นะผมก็อยากเล่นซะหน่อยนะครับมันเป็นเกมแบบ 2D side scoring นะครับ RPG นะครับ ซึ่งเกมนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 20 ชั่วโมง น่าจะเล่นจบ 20-30 ชั่วโมงนะครับ เท่าที่ผมดูมานะ แต่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะจริงๆครับก็อาจจะไม่อัดหมดหรอกนะครับแต่ก็ ลองดูนะครับเกมนี้นะผมก็ใช้จอยเล่นนะครับ เพราะว่ามันก็น่าจะลื่นดีนะครับ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับเป็นเกมคอมนะครับเกมฟรีนะครับโหลดได้นะครับ ไปหา Google เอานะครับโทโฮโปรเจกต์นะครับ Wandering Souls นะครับเรานะครับ โอเคนะครับไปลุยกันนะครับเรา ไปเลยนะ ที่จริงผมยังไม่ได้เล่นหรอกนะครับ ก็เล่น normal แล้วกันนะครับ ไม่เล่น hard แน่นอนนะครับ ประมาณว่ามันไปช่วยพวกคล้ายๆแบบวิญญาณวิญญาณที่ พวก พวกวิญญาณที่ไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับ alright I will start with this zone นี่ก็น่าเป็นแบบติวตอรียลนะผมก็เข้ามาแล้วปละแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ ก็โดดได้นะครับฮึบฮึบเก็บของเก็บของ มันคล้ายกับเกมล็อกแมนครับเกมนี้เราจะมีสตู้นะครับ มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตเราก็มีกดลงนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับ อ่า มันจะป้องกันอัตโนมัตินะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ด้านหน้า ด้านหลังนะครับ ก็ดีนี่ ตรงนี้ผมผ่านแล้วแหละนะครับตรงนี้แกจะมีเพิ่มพลังนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือ ใช้ท่าไม้ตายนะครับ ทำให้เราตีแรงขึ้น แต่ว่ามันจะมีลด รถตรงนั้นนะทางบนทางขวา มันจะมีขีดนะครับ โอเคนะครับ มาแล้วแหละนะครับ ก็ประมาณนี้ผมก็เล่นจบแค่นี้แหละนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเซฟไว้นะครับเซฟคือจุดเซฟเพื่อนนี้นั่นเองเนี่ยนะครับก็ไปเซฟไปนะครับโอเคนะครับก็ เท่าๆกันแล้วล่ะนะครับที่เราเล่นกันมานะ ครับก็ประมาณนี้นะครับเข็กไข่นะครับ is surprisingly strong and I cannot break it right now นะครับก็คือมีบาเดียนะครับมีเกาะนะครับ เราผ่านไปไม่ได้นะครับ ไม่สามารถทำลายได้นะเราต้องไปด่านนี้นั่นแหละพูดง่ายๆมีซีเครตอะไรหรือเปล่าแถวนี้นะกระตุกกระตุกหรือเปล่าวะรู้สึกกระตุกหรือเปล่าอันหนึ่งนะผมคิดอยู่ทำไง รู้สึกมันจะใหญ่ไปนะ เอาเล็กๆหน่อยนะโอเค น่า จะ ดี แล้วนะลุยไม่ น่า เกี่ยวนะใใหญ่ หน่อยนะพยายามนะจะลาก มัน โอเค ลุย กันครับเรา ก็ น่าจะเล่น สัก ด่านหนึ่งด่านสองด่าน ก่อนนะดูไม่รู้เหมือนกันว่าด่านหนึ่งเพลงมันก็สนุกดีนะเดี๋ยวนึง เพิ่มเสียงหนึ่งโอเคลุยมาแล้วศัตรูมาโอ้โหนี้ ตังค์นะครับ เฮ้ย ทำอะไรวะเนี่ย โอ้มึงมีเวทเหรอ นะครับ รู้สึก ว่าตูมันเก่งเว้ย ยังไงไม่ รู้ นะ เพื่อนี่ มัน จะระเบิด นะ มันจะเป็นเวทระเบิดมพลังก่อนเรา 拜拜，拜拜。 นะครับ ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหตัวอะไรเนี่ย าอะไรมาลูกลูกเฮ้ยคืออะไรอ๋อเราสามารถกลับได้ด้วยนะ จะเจอสตูอีกไหมเนี่ยเจออีกรอบ เจออีกรอบเว้ย ดีปะโอเคนะครับสบายนะครับผมดูก่อนนะว่าเราเงินเอามาทำอะไรได้นะ ไม่มีของให้ใส่ นะ เงินทำอะไรได้เอสพีดีจงดีเจนอะไรไม่ รู้ครับต้อง ไปฆ่ามันั้างบนนะครับ คมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีทางลับไหลใช่ไหมเราต้องคิดอะไรมากนะครับ ไปว่ากันทาง ทีดหนึ่งครับ ลงมา ลงมา ลงมาตายด้วยกันครับ มาเลยครับโอ้โหโอ้โหโดนโดนหลายดอกเว้ยโอ้โหโดนเยอะเว้ยลุย ลุ่ม โดนเยอะนะโดนโดนเก็บพลังก่อนครับ พี่พลังชาร์จเวทเหรอครับพลังชาร์จเวทเหรอครับโห เยอะ ไว้ศัตรู นี้นะครับก็พลังโอ้โหหลายแท้หลายแท้โอ้มันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องหมดครับตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่ ๆ ครับ โอ้ตาย ตาย ไป ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยพันนะครับโอ้โหลอง ต้อง คิด อีก ที แล้ว ไปยังไง นะ โอเคลุยโอ้โอ้ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย ไม่โดดไม่ถึงเฮ้ย โอ้ย บ้าจริงเออผ่านได้ที นะครับลุยนะครับ างรับอัพเลเวลนะครับให้เพิ่มพลัง โอ้ลุนความเร็วเราถึงเว้ย ถึงมาก ทั้งถือทั้งตีแรงนะครับ มา แล้วนะครับอะไรเนี่ยธงแดงผ่านอะไรมาบ้างุเพิ่มพลังเดี๋ยวไม่เอาแล้วเฮ้ยตัวใหม่ศัตรูเหรอยิงมาดิอยากรู้มันมีท่าอะไรเมื่อกี้ ไม่รู้แหละครับฆ่าแล้วเรียบร้อยละโหยิงซะเยอะ โอ้โห โดนเยอะเลยเมื่อกี้โดนหลายแล้วเยอะๆมากมายนะเคลียร์ปะเฮ้ยโดนรุมเหรอ This fairy are so annoying นะครับ ไอ้พวกนางฟ้าพวกนี้ลำคาญมากเลยตัวแฟรี่ทั้งหลาย เดี๋ยว ฉันจัดการเองใครเอ่ยมาแล้วนะครับ เรมู บอกนะครับ thanks นะครับ มาริสะนะครับ I O U one นะครับ ติดละติดครั้งหนึ่งละนะครับ ติดหนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะประมาณนั้นนะติดหนี้ช่วยเหลือนะครับ มาริสะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับ w h ย t you doing here นะครับ supposed to be organizing tonight party นะ มาทำอะไรแถวนี้นะครับ ปาร์ตี้แคนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ พวกนี้เป็นเพื่อนกัน นะครับ จะกำลังมีปาร์ตุ้งปาร์ตี้ อะไรไม่รู้นะครับ นครับ something more important to take care right now นะมีอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าที่ต้องจัดการนะครับ I guess you are going to investigate those kekai huh It seems t h a t thousands of them all over k e s o k i o นะครับมันก็มีเกาะบาเลียนะที่ต้องจัดการนั่นเองครับ มีแต่ปีศาจนะครับที่จะสามารถปีศาจร้ายที่แข็งแกร่งนะที่จะสร้างพวก บาเรียพวกนี้ได้นะไม่เดินเข้าไป นะครับก็เลยมีอันนี้นะครับ Wandering Soul นะครับก็ คือวิญญาณ นะครับเราเก็บมา นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังของเราได้นนะโอเคนั่นเองมันก็เลยเป็นชื่อที่มาของเกมนะ อะไร เนี่ยมาริสะจอย ปาร์ตี้ นะครับสวิชนะครับอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวได้อะ เตจเคลียร์เรียบร้อยนะครับ เนี่ยครับก็หนึ่งด่านผ่านไปนะครับ เปลี่ยนตัวไงสรุปกด L L ผมไปเปลี่ยน เซฟก่อนนะครับ ต้องไปเซฟก่อน แล้วก็เปลี่ยนกด L เดี๋ยวนึงไปเซตติ้งพลับนะครับเฮ้ยโอเคนะครับเรา น่าจะได้แล้วล่ะนะ อ่า นี่เจอละกดไะไร เฮ้ยท่านี้ดีเว้ย เออยำมาใช้ไม่กวาดฟาด นะบไป้บ้า นะครับ แล้วมันทำท่าพิเศษยังไงอยากรู้นะเมื่อกี้ เห็นไหมที่มันใช้ท่าพิเศษของมันนะกดไลน์นะครับ สเปล นี่ไงเจอแล้วครับ ลงขวา x นะครับ โอเค ลงขวา x ลงขวา x โอ้โหมัน คืออันนี้นี่เองเคียเปลี่ยน กลับ ก่อนครับเรา มี หรือ เปล่านะครับตัว นี้สกิลนี่ไง เจอ แล้ว ครับ ขึ้นขวา x เหมือนกัน มีเหมือนกันนะครับ ขึ้นขวา x ขึ้นขวา x อ่าฮะเนี่ยครับ อ่า เราต้องเก็บอันม่วงๆนะครับ เป็นวิญญาณวิญญาณม่วงๆนะครับ สามารถทำลายได้นะ เราไปที่ เฮ้ย เห็นเห็นอะไรครับบน ไป เอา ไง เนี่ยตกได้ไหมเฮ้ย อะไรอะไรฟ้า ใช้ได้นะใช้ได้นะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะ มาเล่นด่านนี้ต่อ นะวันนี้ก็เริ่มมีลูกน้องลูกน้องแล้วนะให้ลูกน้องเพื่อนนะมาจอยปาร์ตี้ด้วยกันนะเราก็สามารถใช้เวทได้นะครับ ลงขวา ลงขวา ลงซ้าย ลงขวา เฮ้ย ใช่หรือเปล่าขึ้น อ๋อ ขึ้นซ้าย ตัวนี้ขึ้นซ้าย โหยิง ใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยนะวิ่งไปวิ่งมา นะ ก็ไม่ยากนะครับ วิธีการกดของมันนะครับโอเคครับก็เจอใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมเกดเดซันเน่แห่ะไปซิลเกนครับบายบายสุดเครับเพื่อนๆมาพักเดี๋ยวมาต่อนะ ไปพักก่อนนะผมเล่นต่อแน่นอนนะครับ แต่ว่าการลงอาจจะไม่ต่อนะบายบาย